เมื่อพูดถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หลายท่านอาจจะนึกถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ประสบการณ์ที่แต่ละท่านได้เคยนำไปใช้ใช่ไหมคะ แต่จุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญ เชื่อว่าทุกท่านจะคิดเหมือนกัน ก็คือการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเองค่ะ โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีงานวิจัย หลายชิ้น แสดงให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในชั้นเรียนนั้น จะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่า หรือเทียบเท่ากับการเรียนการสอนปกติเลยทีเดียว ซึ่งความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีอยู่ 6 ประการสำคัญด้วยกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะสำหรับความสำคัญแรกนะคะ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ inquiry based learning หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้แบบการสืบค้นเป็นฐาน ซึ่งปัจจุบันผู้เรียนสามารถใช้ Search Engine หรือฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการสืบค้นออนไลน์ได้ด้วยตนเองอย่างยืดหยุ่น ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งตรงตรงนี้นะคะถือเป็นจุดเด่นสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สื่ออื่นๆ ไม่สามารถทำได้ค่ะ 2. Communication and Collaboration นะคะ คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ และก็ผู้สอน รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับเพื่อน ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศนิยมใช้ได้แก่ Line Facebook Skype และก็ Google Hangout ค่ะ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ และอาจารย์ได้ตลอดเวลา แม้ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างสถานที่กันด้วยนะคะ ถือว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนๆ และผู้สอนค่ะ 3. expression คือการให้ผู้เรียน สะท้อนความคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ เช่นบล็อกแล้วก็ให้คอมเมนต์ผ่าน Facebook หรือ Twitter เป็นต้นค่ะ ซึ่งพบว่าการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความสุขและสนุกสนานอีกด้วยค่ะ 4. นะคะ concreteness ค่ะคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ื่อนำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามิติอินโฟกราฟิกหรือวิดีโอ เป็นต้น เพื่อใช้ในการนำเสนอเนื้อหาค่ะ ตัวอย่างเช่น การใช้ภาพสามิติ แสดงให้ผู้เรียนเห็นรูปทรงเลขาคณิต ได้ทุกด้านนะคะ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีกว่าการฟังบรรยายจากผู้สอน หรือดูภาพ 2 มิติในหนังสือเรียนเป็นต้นค่ะ 5. นะคะ motivation คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ เช่นการนำสื่อประเภทเกมการ์ตูนและแอนิเมชันเป็นต้นนะคะ มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน จะช่วยทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เป็นการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ค่ะ Active Learning คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะ ทำให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นการให้ผู้เรียนสร้างไมล์แมปร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆ แบบเรียลไทม์เป็นต้นค่ะ จากความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ได้เรียนรู้ไปนะคะ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำคัญที่จะให้ผู้สอนเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ